nigga from gut. มันให้ทมึงไม่ได้หลอกกู เฟีย แค่อยากให้มึงได้เข้าใจ ว่ากูไม่เหมือนใคร อย่าคิดที่จะขวางตอนที่กูไม่สนใจ ไม่กลัวมึงรู้ใคร อยากไปก็เข้ามาทำไมต้องลีลาพวกมึงมันไม่มีปัญญา ตอนนี้กูพุ่งเดินมึงช่วไม่หยุดกูเท่ดิอย่ามัวแต่น้ำลายมึงลองไม่ yeah. ลมที่พวกเธอเต็มหมดทำลายพ่อมึงก็เอาไปใส่เป็นกดทำเป็นหน้าตึงเนี่ยมึงที่กาเป็นโนผีเกิดกูสี่หกแต่เมียมึงโดนกูหกเก้าเออมึงโดนกูนำไปหกเท่าตอนกูตั้งเป็นคนของมึงมึงมีตังแดกเล่าเออจาปาเป็นกูมวยแดกข้าวและกูยังเหมือนเดิมกับคนที่เดิมกับกูมึงมันหน้าเงินทำไมไม่ลองกลับใจใครที่ไม่เหมือนเดิมมึงก็